หัวข้อต่อมานะครับ เราก็จะมาดูในเรื่องของอข้อความศิลป์นะครับ หรือว่าตัว word art สำหรับตัว word art นี่ก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างข้อความหรือว่าหัวข้อต่างๆ เพื่อจะทำให้หัวข้อมีความโดดเด่น แล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยขั้นตอนการสร้างข้อความศิลป์ก็สามารถทำได้ ดังนี้นะครับก็ขั้นแรกก็คลิกที่เมนู insert เหมือนกับวัตถุชิ้นอื่น ๆนะครับ จากนั้นก็ไปเลือกที่อินเสิร์ตนะครับ แล้วก็เลือกตรง word art ตรงนี้นะครับขั้นแรกเราก็ทำการเลือกข้อความสินที่เราต้องการนะครับ ก็จะขึ้นเป็นกล่องข้อความมาให้เราทำการพิมพ์เราก็จะได้ ข้อความสินออกมาตามที่เราได้เลือกไว้นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังสามารถที่จะปรับตั้งค่า โดยไปที่แท็บเมนู format เช่นเดียวกับวัตถุชิ้นอื่น ๆนะครับ ก็สามารถที่จะปรับรูปแบบของข้อความเปลี่ยนสี ใส่ พื้นหลังข้อความ ใส่เอาลายตรงนี้เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับข้อความ หรือจะทำการใส่เอฟเฟกนะครับให้กับข้อความสินของเราครับสังเกตดูเวลาเอาเมาส์ไปชี้ ก็จะแสดงตัวอย่างมาให้ เราสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการนะครับ เมื่อเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วก็ทำการคลิกเลือก เราก็จะได้ข้อความศิลในส่วนของอหัวข้อที่จะเอามาใช้ในการตกแต่งสไลด์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ